ทฤษฎีสี สำหรับงานกราฟิก สี เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับงานออกแบบทุกประเภท มีรายละเอียด มีทฤษฎีสี สีไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามให้งานออกแบบ แต่ยังมีผลต่อจิตวิทยา อารมณ์ และคุณค่า ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การที่นักออกแบบจะสามารถใช้สีได้ดี และส่งผลต่องานออกแบบนั้น จะต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ความหมายของสี ทฤษฎีสี ระบบของสี จิตวิทยาของสี ตลอดจนการจับคู่สีให้เหมาะสมกับงานออกแบบ เพื่อให้การสร้างสารรค์งานศิลปะ และการออกแบบต่างๆ มีความสมบูรณ์ สวยงาม ความหมายของสี สี หมายถึงลักษณะแสงสว่างปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นสีขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น นอกจากนี้สีแต่ละสียังเป็นสื่อเร้า ให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ให้แตกต่างกันอีกด้วย สี เป็นแสงที่มากระทบวัตถุ แล้วสะท้อนเข้าตาเราทำให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ ที่สมองแปลภาพเป็นการรับรู้เกิดความเข้าใจ มีอิทธิพลในทางจิตวิทยา เป็นสื่อเร้าให้เกิดความรู้สึกด้านอารมณ์ของมนุษย์ สีคือการรับรู้ความถี่หรือความยาวคลื่นของแสง มนุษย์สามารถรับรู้สีได้เนื่องจากโครงสร้างอันละเอียดอ่อนของดวงตา ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้แสงในช่วงความถี่ที่ต่างกัน การรับรู้สีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางชีวภาพ คนบางคนตาบอดสี ซึ่งหมายถึงคนคนนั้นเห็นสีบางค่าต่างจากคนอื่น หรือไม่สามารถแยกแยะสีที่มีค่าความอิ่มตัวใกล้เคียงกันได้ หรือแม้แต่ไม่สามารถเห็นสีได้เลยมาแต่กำเนิด ความสำคัญของสี สีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เราทุกคนต่างใช้ประโยชน์จากสี แม้ว่าสีจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ แต่ก็มีอิทธิพลอย่างมาก สามารถสื่อความหมายทำให้มนุษย์สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทางต่างๆ สีจึงมีความสำคัญกับบุคคลในแต่ละสาขาอาชีพ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ศิลปินจะใช้สีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกประสบการณ์ของมนุษย์นักโฆษณาจะใช้สีในการกระตุ้นความต้องการของมนุษย์สำหรับการออกแบบ สีจึงมีส่วนเพิ่มความสำคัญให้กับงานออกแบบดังต่อไปนี้ 1. ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านหรือผู้ที่ดู การดึงดูดความสนใจผู้อ่าน นับเป็นวัตถุประสงค์หลักของการใช้สีในการออกแบบทางการพิมพ์ การใช้สี ที่ทำให้เกิดความแตกต่าง เป็นหลักการอันแรกที่จะใช้ดึงดูดความสนใจได้ แต่จะต้องใช้กับองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ที่ต้องการเน้นและจัดวางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้สีมากเกินไป และการจัดวางอย่างกระจัดกระจาย ที่ทำให้กลายเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อมูล ซึ่งต้องการสื่อสารได้ 2 สร้างความสัมพันธ์หรือความรู้สึกตามสภาวะการจริง โดยธรรมชาติของมนุษย์ มักจะนึกถึงสีต่างๆ ให้เกี่ยวข้องกับสภาวะของสีนั้นๆ เช่น เนื้อสดที่ดีควรจะมีสีแดง หากเป็นสีเขียวแสดงว่าเนื้อไม่สด การพิมพ์ภาพดังกล่าวเป็นภาพสีก็จะเพิ่มความรู้สึกตามความเป็นจริง ให้ได้ตามความสมจริงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถบอกความรู้สึกร้อน เย็น ความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสีอาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 3. ช่วยให้จดจำได้ง่าย การอธิบายบางสิ่งบางอย่างในเนื้อหา บางครั้งอาจใช้สีประกอบในการอ้างอิง เนื่องจากสีสามารถช่วยให้นักสื่อสารสื่อสารข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ผู้รับสารสามารถจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น นักโฆษณามักใช้สีที่ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น สีเหลือง หรือสีแดง และการใช้สีซ้ำจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ประจำให้กับสินค้าได้ 4. สร้างบรรยากาศที่น่าพึงพอใจ โดยต้องเลือกใช้สีตามหลักการออกแบบ เช่น ความสมดุล ความกลมกลืน ความแตกต่าง และจังหวะ การที่ทำให้องค์ประกอบสินดูมีการเคลื่อนไหวจะทำให้ดูกลมกลืน แต่การใช้สีที่ผิดพลาด อาจจะทำให้งานนั้นดูไม่ดีได้ 5. รวมกลุ่มหรือแยกกลุ่มเนื้อหา สีอาจจะใช้ในการรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน และแยกกลุ่มเนื้อหาที่แตกต่างออกจากกัน เช่นการสร้างกรอบสำหรับข้อความหรือการพิมพ์พื้นหลังเป็นสี เพื่อจัดให้เป็นกลุ่มเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ การใช้สีในการแยกส่วนต่างๆ ของข้อมูล ในแผนภูมิหรือกราฟ สามารถทำให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น หรือการใช้สีจากระบบหัวข้อของเนื้อหาต่างๆ คุณลักษณะของสี สีแท้ Hued คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาดสดใส เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน สีอ่อน หรือสีจาง Tint ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา สีชมพู สีแก่ เฉด ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีดำเช่น สีน้ำตาล สีโทน ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีเทา